พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน อากิโกะภาคกระตุ้นสมอง โรคสมองเสื่อม พบได้มากในผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการหลงลืม ทำอะไรตามใจหงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน ดังนั้นผู้ที่ดูแลจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจอย่างมากเลยนะครับ นอกจากความเข้าใจแล้ว การหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำเช่น การทายภาพสมาชิกในครอบครัว การเล่นเกม จะช่วยพัฒนาสมองชะลอความเสื่อมของสมองได้ครับ สวทช ร่วมกับห้องปฏิบัติการการออกแบบ และแก้ปัญหาอุตสาหกรรมเอ็มเทค พัฒนาผ้ากระตุ้นสมองที่มีชื่อเล่นว่าอากิโกะซึ่งเป็นผ้าห่มที่ทำจากผ้าไทย มีความสวยงาม เนื้อผ้าอ่อนนุ่ม พร้อมถูกออกแบบให้ใส่รูปภาพหรือกลิ่นหอมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความคุ้นเคยของผู้สูงอายุ ซึ่งการที่ผู้สูงอายุได้สัมผัสเนื้อผ้าพร้อมกับเห็นรูปแบบลาย รวมถึงรูปภาพครอบครัว หรือเพื่อนจะทำให้รู้สึกสบายผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจลดความเครียดกระวนกระวาย อีกทั้งยังสามารถทำเป็นเกม เพื่อช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส และความทรงจำที่ดี ีให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยสมองเสื่อมได้มากขึ้น ค่ากระตุ้นสมอง นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย ที่ใช้ทำกิจกรรมสำหรับช่วยกระตุ้นสมองและประสาทสัมผัส ให้แก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างดีแล้ว ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยสร้างอาชีพสร้างรายได้ ให้ชาวบ้านในชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเอง ได้ดียิ่งขึ้นด้วย วิจัยและพัฒนาโดย m t e c h สวทช